thank you ในส่วนการป้องกันการเตะจากคู่ต่อสู้นะครับเบื้องต้นก็คือเรื่องของการถอยให้พ้นระยะ หรือการดึงหรือการจะฉากนะครับการสืบหลังนะครับนี่คือการถอยพ้นระยะนะครับลองจะลองสาธิตการถอยพ้นระยะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการเตะตัดหรือการเตะสูงนะครับที่เราสามารถดึงเห็นได้ชัดนะครับนะครับเป็นการถอยพ้นระยะ ในการป้องกันการเตะหรือการบังนะครับ คือเตียงคือการบังนอกนะครับบังนอกบังนอกครับ บังนอกคือออกตัวนะครับ ต่อไปบังในครับบังในคือเอาข้ามตรงข้ามแล้วลำตัวลักษณะของการบล็อกจะทางเครื่องในเข้ามาครับลำตัวเราก็จะปิดตัวนะครับนี่การบัง เรียกบางนอก้างในและสุดท้ายคือการชิงนะครับชิงถีบนะครับหรือในถีบบริเวณหน้าขาในการเตะนะครับผู้ต่อสู้เตะเตะนะครับชิงถีบบริเวณหน้าขาผู้ต่อสู้นะครับในแม่ไม้จะมีในแม่ไม้เหมือนกันเรียกว่าวิรุณหกกับนะครับจะมีในลักษณะของแม่ไม้มุนไทยอีกอันหนึ่งนะครับ ในส่วนการป้องกันการเตะจากคู่ต่อสู้นะครับเบื้องต้นก็คือเรื่องของการถอยให้พ้นระยะ หรือการดึงหรือการจะฉากนะครับการสืบหลังนะครับนี่คือการถอยพ้นระยะนะครับลองจะลองสาธิตการถอยพ้นระยะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการเตะตัดหรือการเตะสูงนะครับที่เราสามารถดึงเห็นได้ชัดนะครับนะครับคือการถอยพ้นระยะ ในการป้องกันการเตะหรือการบังนะครับคืออีกอย่างคือการบังนอกนะครับบังนอกนะครับบังนอกครับบังนอกคือออกตัวนะครับ ต่อไปบังในครับบังในคือเอาข้างตรงข้าม แล้วลำตัวลักษณะของการบล็อกจะทางเครื่องในเข้ามาครับลำตัวเราก็จะปิดตัวนะครับนี่คือการบัง เรียกบางนอกบางในและสุดท้ายคือการชิงนะครับชิงถีบนะครับหรือในถีบบริเวณหน้าขาในการเตะนะครับผู้ต่อสู้เตะ เตะนะครับชิงถีบบริเวณหน้าขาผู้ต่อสู้นะครับในแม่ไม้ก็จะมีในแม่ไม้เหมือนกันเรียกว่าวิรุณหกกับนะครับและจะมีในลักษณะของแม่ไม้มูไทยอีกอันหนึ่งนะครับ